ท่าดิสเบรกนะครับ อันดับแรกก็เอาหกเหลี่ยมใส่เข้าไปในรูสลักของพาดิสเบรกนะครับ ถ้านักเรียนไม่ถอดก่อนเนี่ย เวลาถอดคาลิปเปอร์ออกมาเนี่ย มันจะถอดสลักยึดผ่าดิสเบรกเนี่ยมันถอดไม่ได้ มันจะแน่นนักเรียนก็ต้องใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็ลองขันดูครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ขันดู ทีนี้ถ้าไปเจอรถที่มันแน่นนะครับ มันแน่น ถ้าเราขันเนี่ย โดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องทุนแรงเนี่ย หัวน็อตมันจะรูด พอหัวน็อตรูด งานงอกครับ ทีนี้เราเปลี่ยนผ้าดิเบรกไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวเรามารู้ว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับ ถ้าเรียนใช้แก๊สนะครับ แล้วเอาแก๊สมาลนฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับ ตรงนี้นะครับ ตรงที่ปลายสลักมันโผล่มาเนี่ยนั่นแหละลนลนให้ร้อน แล้วมือทำการกดไว้ครับ กดกดครับ กดไว้นะครับ กดแล้วก็ขยมหน่อยๆนะครับนะครับ ออกแล้วครับ เห็นไหมแค่นี้เอง นี้เราก็มาทำการถอดผ้าเบรกนะครับ เบรกออกเบรกก่อนครับเด็กยึดคาลิปเปอร์นะครับ ตัวนี้เขาเรียกคาลิปเปอร์นะครับ หรือแม่ปั๊มดิสหลังล่างนะครับ เมื่อเราถอดออกก็จะมีลักษณะนี้ ถอดข้าเปลือกออกมานะครับรูสลักที่เรา เอาแก๊สเผาเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวเนี้ยครับ มันจะร้อยอยู่นะครับมันจะร้อยอยู่ นานๆแล้วเนี่ย ส่วนที่มันตายนะครับ ส่วนมากก็จะอยู่ระหว่างส่วนปลายนะครับ แล้วก็ตัวเกลียวลมตัวนี้ถ้าไม่ออกก็มันเอาไฟมาเผาตัวนี้ด้วยนะครับ แต่ก็อยากให้มันละลายนะครับ เผาแค่ ร้อนนพอขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือถอดแป้นยึดคาลิปเปอร์ก็คือตัวนี้ครับถอดออกมา แต่ถ้ามันถอดไม่ได้นะครับ สมมุติว่ามันแน่นให้เอาคาลิปเปอร์ใส่ไปครั้งหนึ่งครับเราทำการยึดขึ้น ยึดน็อตนะครับ ยึดน็อตยกคาลิปเปอร์ขึ้น แล้วให้ใช้แผ่นเหล็กนะครับตอกตรงนี้นะครับตรงแป้นนะครับตอกมา ถ้ามันไม่ออกนะครับ ให้ใช้วิธีนี้ตอกองนี้ครับตอกนี้ครับเนี่ยโดดแล้วโดดแล้วแล้วมันจะแข็แล้วแป้นยึดคาลิปเปอร์ นะครับตัวเนี้ย ทำหน้าที่ปรับสภาพผ้าเบรกในขณะที่เราใช้งานรถผ้าเบรกมันจะสึกมันจะบางไปเรื่อยๆนะครับไอตัวแป้นตัวเนี้ยมันก็จะปรับค่อยๆปรับสภาพผ้าเบรกให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของการดิสมันจะอยู่แบบนี้ครับ ถ้าผ้าเบรกหมด มันก็จะขยับตามครับ เพราะฉะนั้นอาการของรถที่ล้อหนืดล้อตายเนี่ย สาเหตุหนึ่งก็เกิดจากตัวแป้นยึด คาลิปเปอร์มันไม่ขยับตาม ทำให้ผ้าเบรกเนี่ย กินข้างใดข้างหนึ่งแล้วเวลาเราเบรกเสร็จปุ๊บมันก็จะค้างอยู่มันก็จะเสียดสีเข้ากับจานดิสข้างเดียว ทำให้ล้อรถหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกทุกครั้ง เราต้องถอดต้นยึดคาลิปเปอร์ตรงนี้ด้วย อันนี้สำคัญนะครับต้องถอดทุกครั้งนะครับ เราทำการถ้ามันตายก็เอากระดาษทรายขัด ทำให้มันหล่อลื่น เช็คดูครับทำให้มันลื่นทั้งสองฝั่งนะครับ ส่วนยางตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ายางหูดิสนะครับ ยางหูดิสทำหน้าที่ไม่ให้อ่า เวลาเราเบรกเนี่ย การกระชากของล้อเนี่ย ไม่ให้เกิดเสียงดัง ถ้าไม่มียางหูลิสตัวเนี้ยมันก็จะเสียงดังกักกักกักกักกักเพราะฉะนั้น ทุกครั้งถ้ามันแตกหรือมันเสียหายก็ให้เปลี่ยนยางหูดิสด้วย ตัวเนี้ยถอดออกได้ครับ ดึงออกมาได้ครับ เนี่ยยัดยัดดึงออกไปได้ ก็มีขายเป็นตัวนะครับ ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตัวเล็กๆครับแต่อันนี้มันมันก็ขายไปไหนแล้วไปดูอันนี้คือการเปลี่ยนผ้าเบรกขั้นตอนต่อไปครับ แป้นตัวนี้นะครับ เป็นแป้นรองข้างล่างนะครับฐานข้างล่าง ถ้านักเรียนใส่ผิด มันจะใส่ไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันมีล็อกอยู่ครับนะครับ เวลาใส่ก็ใส่แบบนี้แบบนี้แป้นตัวนี้ทำหน้าที่ หลักคองไม่ให้ ไม่ให้ผ้าที่เบรกเนี่ยมันหลวมมันคอนมันก็จะดันอยู่ แต่ถ้ามันหลุดออกมาก็เหมือนเราก็ใส่ที่หลังก็ได้ครับผ้าดิสเบรกเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับผ้าดิสเบรกเนี่ย เวลา เวลาเรา ใช้งานมานานๆเนี่ยลูกสูบ ลูกสูบมันจะเคลื่อนตัวออกมาแบบนี้นะครับ ประมาณนี้ ถ้าเบรกก็จะหมดแป้นตัวเนี้ยมันก็จะปรับสภาพมาตาม อยู่ในลักษณะแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนถอดผ้าเบรกเก่าออกปุ๊บ ลูกสูบมันก็จะโผล่อยู่ ทุกครั้งที่เปลี่ยนนะครับ ถอดแป้นยึดคาลิเปอร์ออกมาหมด ทำการทำความสะอาดลูกสูบก่อนก่อนที่เราจะผลักดันให้ลูกสูบเนี่ยกลับเข้าไปที่เดิมทำความสะอาดยังไง เอาผ้าเบรกตัวที่หมดนะครับ รองไว้สุดท้าย แล้วก็ดันลูกสูบออกให้หมดเลย เห็นไหมครับ แล้วเอาแปรงขัดทำความสะอาดอย่าให้มีสนิมติดนะครับ หรือกระดาษทรายก็ได้ครับฉีกชิ้นเล็กๆรับ ถ้าในกรณีที่หมุน เราต้องหมุนลูกสูบเนี่ย เพื่อเราจะทำความสะอาดชั้นล่างนะครับเดี๋ยวจะลงไทีนี้เราทำความสะอาดชั้นบนเสร็จ ชั้นล่างมันก็จะเหลือคราบสนิมอีก เอาครีมหมุนครับ ที่หมุน แต่บางรุ่นมันหมุน มันหมุนยากมันหมุนไม่ได้ ให้เราทำกระจายเป็นแผ่นยาวๆแบบนี้นะครับเอาสอดใส่ เอาสอดใส่เข้าไป แล้วก็ชักขึ้นชักลงครับ ชักขึ้นชักลงครับ โดนกระแทกมันสะอาดทั้งหมดเลย ทีนี้เมื่อสะอาดทั้งหมดแล้วเนี่ยเอาน้ำมันหยอดครับ หยอดเพื่อมันจะได้ลื่นนะครับ เวลาเราขยับลูกสูบเข้าไป เอาผ้าเบรกในส่วนที่บดครับ ใส่เข้าไป เราเรียนทำตัวทีแบนไดสักตัวหนึ่งนะครับ แบบนี้ กี่ยเข้าไปแล้วหมุน ขยับนะครับหมุนสุดกลับเข้าไปที่เดิมครับ อันดับแรกเนี่ยใช้ตัวทีก่อนนะครับ ถ้าตัวทีเอาไม่อยู่ถึงมาใช้คือมือพิเศษ เนี่ยสังเกตดูว่าระยะห่างเนี่ยมันเยอะแล้ว มันบิดไม่ได้แล้ว ให้เอาข้อเบรกใส่อีกตัวหนึ่งครับ ถ้าเบรกใหม่ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวลองดูก่อน อันนี้หมดแล้วครับ บิดไม่ได้ละผ้าเบรกใส่อีกตัวหนึ่ง เวลาใส่นะครับ ถ้าเป็นผ้าเบรกใหม่ ให้เอาด้านผ้าเบรกไว้ด้านใน แล้วเรามางัดฝั่งข้างนอก หรือเอาผ้าเบรกไว้ข้างนอก งัดฝั่งข้างในนะครับ อย่างงัดฝั่งนี้นะครับผ้าเบรกแตกนะครับ เพราะว่าผ้าเบรกตัวเนี้ย เราเอาฐานของมันอะมาลองไว้เฉยๆเพื่อที่จะขยับลูกสูบให้มันกลับเข้าไปข้างในแบบนี้ ทีนี้ในกรณีที่ลูกสูบตัวเนี้ย มันขยับยากนะครับ มันขยับยากมันแน่น เราทำยังไง DIY ครับ เอาไฟเบรกเก่านี่แหละไฟเบรกเก่าเนี่ยเจาะรูแล้วเชื่อมน็อตใส่แล้วก็ทำตัวทีหมุนแบบนี้ หรือจะใช้หรือจะใช้แคมตัวซีก็ได้นะครับใส่เข้าไปนี่ค่ะหมุน ดันลูกสูบให้ให้มันถอยเข้าไปครับ ครับดันเข้าไป เน่เห็นไหมเข้ามาละแล้วมาดันตัวนี้ครับออก ในกรณีที่เราดันกลับดันฝั่งนี้เข้าดันฝั่งนี้เข้า แต่ฝั่งนี้ดันออกหลุดออกมานะครับ เอาผ้าเบรกอีกตัวหนึ่งล็อกไว้ก่อน นะครับแล้วดันฝั่งนี้เข้าไปก่อน เสร็จแล้วถึงมา ทำการขยับฝั่งนี้เข้าไปอีก แต่ถ้าเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้มันออกมา หาอะไรมาลองไว้ หาพระเบรกอะไรมาลองไว้ก็ได้ครับสองตัวลองไว้ดันไว้ แล้วก็เราก็มาดันฝั่งนี้เข้าพ่อครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ใส่เข้าไปดันเข้าแต่ล็อก ล็อกฝั่งนี้ไว้ แต่อันนี้มันใช้ได้ทั้งสองทางเลยนะครับ ใช้วิธีนี้แล้วกัน เสร็จแล้วก็เอาแป้นใส่ครับ แป้นลองใส่ ตามด้วยตัว แป้นยึดคาลิปเปอร์ ก่อนใส่ก็เอาน้ำมันหยอดก่อนนะครับ หยอดก่อน ช็คดูสักนิดก่อนว่ามันลื่นไหมอ่าลื่นนะครับ ใส่เข้าไปเอาผ้าเบรกมาใส่เข้าไป มันอยู่ในร่องนะครับ เห็นไหมครับ แล้วตัวใหม่ก็ใส่เข้าไปจะอยู่แบบนี้แล้วก็ใส่สลับเข้าไป แล้วก็ยกมาใส่ ทำการประกอบนะครับ ประกอบาไปทีนี้เมื่อเราทำการประกอบเสร็จเนี่ย จุดเนี้ยสาคัญนะครับ เมื่อนักเรียนทำการเปลี่ยนพระเบรกเสร็จแล้วอย่าลืมย้ำย้ำเบรกด้วยนะครับ เบรกเนี่ยเวลาลูกค้าออกไปเนี่ยมันจะวืดนะครับ ต้องย้ำให้ติดก่อน ติดแล้วค่อยส่งงานให้ลูกค้า ถ้านักเรียนไม่ย้ำลูกค้า เหยียบเบรกเราววืดออกไปหน้าร้านเนี่ยรถชนตุ้ม เราผิดนะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องระมัดระวัง แล้วก็รอบคอบนะครับ ในการทำงาน โอเคจบครับ